Wow. ด้วยนะกับช่างเทพของพิ่งด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับท้ายนี้พวกเราทีมงานนะครับผมต้องขอล่ำลากับทุกท่านกันแล้วนะครับขออนุญาตล่ำลาด้วยผลงานเพลงนี้กับผลงานเพลงข้าวบอลก่อนลาครับ